ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน การประกวดการสร้างดาวเทียมจิ๋วแคนแซดดาวเทียมขนาดจิ๋วที่ใส่ลงไปในกระป๋องเครื่องดื่มได้ เรียกกันว่าแคนแซดเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้หลักการทำงานของดาวเทียม โดยติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารต่าง ๆ ไว้ภายในกระป๋อง ในประเทศชั้นนำมีการแข่งขันสร้างแคนแซดในหมู่เยาวชนมากกว่า 10 ปี ประเทศไทยของเราก็กำลังคัดสรรเยาวชนไทย ไปแข่งขันการสร้างแคนแซดในเวทีโลกแล้วนะครับ สปทช ร่วมกับอพวชจิสดาและหน่วยงานพันธมิตรดำเนินการโครงการแข่งขันแคนแซปไทยแลนด์2017สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศ และเทคโนโลยีดาวเทียม ในระดับพื้นฐาน โดยผ่านการออกแบบและสร้างดาวเทียมขนาดจิ๋วที่ใช้สื่อสารกับสถานีภาคพื้นได้เหมือนดาวเทียมจริงมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ใช้วัดค่าต่างๆ ระหว่างที่ดาวเทียมกำลังร่อนลง และนำค่าเหล่านั้นมาประมวลผลเพื่อนำเสนอผลการทำงานต่อคณะกรรมการ โดยทีมผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม การสร้างแคนแซปเป็น เวลา 3 วัน 2 คืน และทีมผู้ชนะเลิศ จะมีโอกาสได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันแคนแซปในระดับนานาชาติต่อไป ดูรายละเอียดได้ที่ w o r l d w i d e w e b n s t d a o r t h c a n s e p ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน โดยอพวช สวทช และหน่วยงานพันธมิตร พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 564 8000